ในโอกาสนี้ทางผมเองคงต้องขอกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ดรวิจิตศรีสะอ้านเป็นอย่างมากนะครับ ที่ท่านกรุณาสละเวลามาให้ความรู้พื้นฐานทางด้านศึกษากับผู้เรียนทุกท่าน สำหรับชั่วโมงแรกนี้ผู้เรียนคงเห็นแล้วนะครับว่าความจำเป็นความสำคัญของสายกิจศึกษามีอย่างไรบ้าง และรวมไปถึงมุมมองของผู้ประกอบการคงสะท้อนเห็นแล้วนะครับ ว่าประโยชน์อะไรบ้างที่ทั้งนักศึกษาทั้งผู้เรียนและสารประกอบการจะได้รับ สำหรับในหัวข้อบทเรียนถัดไปนี้ ผู้เรียนแต่ละคนจะได้รับการเรียนรู้นะฮะในเรื่องของหัวข้อที่จำเป็นต่อทักษะในการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานนะครับ